การแทรกเลขหน้าหรือข้อความที่หัวหรือท้ายกระดาษ เพื่อให้ปรากฏข้อความนั้นทุกๆหน้าทำได้โดยคลิกคำสั่ง insert เลือก header and page number โดยสามารถเลือกแทรก หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ แทรกเลขหน้าจำนวนหน้าได้ สำหรับการแทรกเลขหน้าสามารถเลือกตำแหน่งได้ 2ตำแหน่งคือ หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ และสามารถเลือกให้มีปก ซึ่งจะไม่ปรากฏและนับเลขหน้าได้ ในที่นี้จะเลือกเป็นท้ายกระดาษนะคะเคอร์เซอร์สำหรับพิมพ์ข้อความก็จะไปปรากฏอยู่ที่ท้ายกระดาษทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป และสามารถจัดรูปแบบข้อความได้เช่นเดียวกันกับพื้นที่เอกสารปกติ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแบบอักษร ขนาดอักษร ทำตัวหนาตัวเอียง ใส่เส้นใต้ ใส่สีอักษร สีทาบอักษรหรือไฮไลท์ รวมถึงการวางแนวอักษร สามารถคลิกที่ Option เพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างข้อความหัวท้ายกระดาษกับขอบกระดาษได้ ซึ่งเราก็จะได้ท้ายกระดาษที่เหมือนกันทั้งเอกสารนะคะ แต่เราสามารถกำหนดให้หน้าแรกแตกต่างจากหน้าอื่นๆได้ โดยการติ๊กเครื่องหมายถูก ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า different first page ก็จะเห็นว่าหน้าแรก จะไม่มีท้ายกระดาษเหมือนกับหน้าอื่น ๆในเอกสาร ซึ่งเราไม่ต้องกังวลเรื่องรูปแบบของแต่ละหน้า เพราะรูปแบบจะเหมือนกันทั้งหมด และยังสามารถจัดรูปแบบเฉพาะสำหรับหน้าแรกได้ด้วย